การเขียนโมเดลพัฒนาสื่อเสียงอย่างสร้างสรรค์ตอนที่ 2 4. Audio Relationship การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเสียงทั้ง3ประเภทคือ Narrator Music Effect นิทานเรื่อง ต้นไม้ของพ่อ สวนแห่งรักที่พ่อบรรจงปลูก เพื่อให้ลูกรับมรดกสวนผลไม้ สวนที่พ่อปลูกไว้ด้วยใจกายเพื่อผ่อนคลายด้วยต้นข่อยร้อยริ้วตาม แล้ววันหนึ่งเพื่อนเกลอเดินมาหา กล่าวว่าจ้าทักทายเป็นไงบ้างแล้วทั้งสอง ก็รีบออกเดินทาง เข้าสวนพรางชมผล จิตล้ำจวนเพื่อนเจ้าปิ๊งไอเดียสุดบันเจิด ให้นายเพลิดปรับปรุงสิ่งในสวน จะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งคิดถี่ถ้วน เห็นสมควรตามรอยของพระองค์ และความคิดของเขาจึงบังเกิด เห็นเป็นเลิศจึงตัดคอยตามประสงค์ ไม่ทำตามแนวคิดของพระองค์ เพราะมันคงสิ้นประโยชน์อีกต่อไป แล้ววันหนึ่งเขาสำนึกคิดขึ้นได้ เมื่อเห็นผลไม้ในสวนที่ปลูกไว้ นั้นหายริบไหลร่องรอยแทบสิ้นใจ จะทำไงดีหนอโอ้ตัวเรา แล้วนึกถึงต้นคอยที่พ่อปลูก คิดไม่ถูกคิดไม่ถึงตัดเสียหาย แท้จริงแล้วสร้างประโยชน์ได้มากมาย คิดเสียดายภายหลังก็สายเกิน ข้อคิดหนึ่งที่ได้จากเรื่องนี้ สิ่งที่มีย่อมมีค่าควรรักษา คือรู้ใช้รู้ประโยชน์รู้ที่มา รู้รักษาคุณค่าต้นไม้เอ่ยห้าิโอเซกเมนต์การแบ่งรูปแบบการนำเสนองานเสียงอย่างไร สื่อเราจะตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในด้านไหนได้บ้าง 6. Key Resource แหล่งทรัพยากรหลักที่สำคัญของสื่อเสียงของเรามีอะไรบ้าง บุคลากรคุณภาพ หรือแม้แต่สถานประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาสื่อเสียงอย่างสร้างสรรค์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 to